อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ really good Thank you. บ๊ายบนะบ๊ายบนะลงมาเห็นไหมแล้วก็จะไปปั่นปั่นปั่นจักรยานกัน อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Very good